หลังจากที่เราได้ทำการปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับ ในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบันทึกเว็บไซต์ แล้วก็การตั้งชื่อเว็บไซต์ที่เราได้สร้างเอาไว้ก่อนนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาดูวิธีการขั้นตอนกันได้เลยนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับ จะเป็นไซต์ไม่มีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะป้อนชื่อเว็บไซต์ของเราตรงนี้ไปได้เลยนะครับ สังเกตดูนะครับเขาก็จะให้ใส่ชื่อเอกสารของไซต์นะครับ แล้วก็ทำการระบุชื่อเว็บไซต์ของเราลงไป สังเกตนะครับก็จะบันทึกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งคือตัวนี้ ก็จะสัมพันธ์กันกับไฟล์ที่อยู่ในไดร์ของเรา นะครับ ก็จะเปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับ สังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็จะเอาชื่อเว็บไซต์ของเรามาใส่ให้นะครับ ส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะ ใส่ชื่อของหน้าเข้าไปได้นะครับ สามารถปรับ การแสดงผลได้นะครับ ครับ อันนี้ก็ในส่วนของการตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับ เราสามารถจะกำหนดชื่อตรงนี้ได้ซึ่งชื่อจะสัมพันธ์กันกับตัวเว็บไซต์ของเราตรงนี้นะครับ โดยที่ในการสร้างเว็บไซต์สังเกตดูนะครับ จะไม่มีปุ่มบันทึกให้เรานะครับ เราสร้างไปแล้วก็ใส่เนื้อหาลงไปในเว็บของเรา ตัว Google Sites ก็จะบันทึกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการ กดบันทึกนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ต่อไปเราก็จะไปเรียนในหัวข้อ ในส่วนของการเพิ่มหน้าเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเราก็จะเรียนกันในหน่วยต่อไปนะครับ